ครับลูกนี้นี่ถีบเบรกเกมเดินได้ครับทางด้านเพชรอลันครับซ้ายนี่ง้างรอแล้วครับเดินมาเมื่อไหร่นี่คืนตลอดนะครับจิ้มซ้ายมาเหยียบนะครับเจอซ้ายก่อนคืนด้วยขวา เพชรบุญช่วยเนี่ยถึงแม้ว่าประสบการณ์บนเวทีอาจจะไม่เจนจัดเท่านะแต่ว่าแกมีรูปหัวจิตหัวใจเข้ามาซะน่านี่ครับเดินขวาเข้ามาครับทางด้านเจ้าเพชรบุญช่วยหมัด1งคืนจากเพชรอลันครับหมัดคมเเพชรอลัน เคยต่อยใครจันทนีนี่หลับสนิทมาแล้วครับนี่แหละครับ เป็นมวยต่อยหมัดคมครับเพชรบุญช่วยเตะขวามาคืนด้วยแข้งขวาหนักๆเหมือนกันครับว่าเจอมวยซ้ายครับสายยาวๆเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้ามาครับทาด้านเพชรลารันมวยซ้ายเน้นค่อนข้างที่จะชกด้วยยากและลำบากครับหมายครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับแล้วหุกขวาแล้วครับดูครับยิงโดนยิงเดียวาถูกบวกครับทาด้านโอ้ยล่วงจนได้ครับทาด้านเจ้าเพชรบุญช่วย โอ้ ไปเผลอแลกครับ โอ้แล้วปิดเกมเลยครับ ตัดสินใจทำมาได้ดีเลยนะครับผมว่าหมัดอย่างที่พี่น้อยเรียนเลยครับ เจ้าเพชรอารันเนี่ยแกหนักครับ โอ้เฟ้งเลยครับ ลูกอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นรองครับเจ้าเพชรบุญช่วย ไปมาซัดคืนแรกแข้งตลอดแล้วแต่ว่าไปเผลอโดนหมัดครับ ดูนะครับ ต้องดูภาพช้าครับ บาทาลูกพักโชว์ไปก่อนครับเพชรลังแล้วซัดด้วยซ้ายกับบังยากกับหมัดซ้าย แล้วดึงได้ตบด้วยหมัดหนึ่งสองดูครับแกไปหวดแข้งสู้เลยก็ไม่พลาดโดนดาบแรกครับ เมาครับดูแล้วโดนอีกทีกดเต็มเต็มแม็กเลยครับนี่ครับหมัดหนึ่งสองก่อนครับ แล้วจิ้มซ้ายอีกทีตบขวาโดนครับกาดตกครับทะลวซ้ายมาเต็มเต็มเลยครับ ไปหมัดเหลือเกินนบหมัดซ้ายดอกนี้ของหน้านเพชรลัง ละครับท่านผู้ชมครับจบเกมไวไปบนเวทีก่อนครับ It's brutally f u r you see that knockout and now let's check out Battle Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการ จากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ กดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ no prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after one round of action, we have a winner by way of technical knockout is Red Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับท่านผู้ชมครับได้กับนักชกจากมุมแดงเพชรอรันโพหามรชิม จากประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับ ท่านผู้ชม ความมันแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ รายการมวยไทยแบทเทิลพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ please stay tuned you don't go anywhere we'll be right back at the short break this is มวยไทยแบทเทิล Welcome back to Muay Thai Battle และ s u r v i v e Begin ดับเครื่องชนความมันกันต่อกับมวยคู่ที่ 3 ของรายการมวยไทย Battle ครับท่านผู้ชมครับ ไม่รอช้าครับเดี๋ยวขาดตอนเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่ก่อนเลย Introducing first fighting the blue corner he trained the Chiang Mai Muay Thai gyms and his professional 22 win 8 losses and 1 draw Ladies and gentlemen, let hear for Patmani Shaw shine Shinarong. Ladies and gentlemen, fighting our the blue corner tonight is in the Chiang Mai Muay Thai Gyms. Ladies and gentlemen, let hear for เพชรมณีชอชัยนรงค์ And here's the one them fighting the red corner tonight. He trying to Sid Pat Morai James, And he's professional 24 wins, 14 losses, and 2 draw. Ladies and gentlemen, put your hand together and welcome Pat 1D, Sid Pat Morai! battle. Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, he's to the six pet Mauritius, and his professional record 24 wins, 14 losses, and 2 draw. aka Ayo Song. Ladies and gentlemen, put your hands together, welcome! เพชรวันดีสิทธิ์เพชรโบไร มาดูคู่เพชรตัดเพชรกันครับ ท่านผู้ชมครับ ในคู่ที่ 3 ของรายการพิกัด 52 กิโลกรัม ของรายการมวยไทยแบทเทิลทางอัมรีทีวีครับ เพชรตัดเพชรครับเพชรแรกครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือเพชรมณีชอชัยนรงค์ครับ จะเปิดศึกกับเพชร วันดีสิทธิ์เพชรบ่อไร่เจ้าของขยะไอ้ยมทูตสองครับไปรู้จักกับมุมน้ำเงินกันก่อนครับเพชรมณีชอชัยนรงค์ครับนายสมบูรณ์ พาราสันเสริญครับ เป็นเด็กจากตำบลนาเกียนอำเภอ อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ วัย 19 ปีครับ ส่วนสูง 162เซนติเมตรครับใน3ฟอร์มหลังแพ้2เสมอ1ล่าสุดเสมอกับยุทธจักร สิงหะเดชายิมเอาไว้ในรายการมวยไทยแบทเทิลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากสกัดท่ยมวยเชียงใหม่ มวยไทยยิมครับ ส่วนมุมแดงครับ เจ้าของฉายาไอยมทูต2กับเพชรวันดีสิทธิเพชรบ่อไร่ ชื่อจริงชื่อนายวันดี นามสกุลนีครับ จากตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดครับ ปัจจุบัน 19 ปีเท่ากันครับสูงสูง160เซนติเมตร3ฟอร์มหลังแพ้1 ชนะ2ครับ แล้วก็เคยเจอกับนักชกคนเดียวกันอย่างยุทธจักรมาแล้ว ทางด้านเจ้าเพชรมณีเสมอมาส่วนทางด้านเพชรวันดีชนะยุทธจักรมาครับ จากสกัดไทมวยสิทธิเพชรบ่อไร่ซึ่งปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ปวชปี2ครับแผนกช่างยนต์ครับกำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับในสายวิชาชีพครับ แผนกช่างยนต์ครับเอาละครับยมมาทูดสองพี่น้อยต้องปากแดงเหมือนกันเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของเจ้าเพชรชิงชัยน้องรักยิมครับเห็นได้ว่าคัปปี้มาทุกส่วนครับคุณเด็กจิ่งครับ เตะขาต่อยหมัดอาชีพเป็นการอานะครับแหมทักทายไปเจ็บๆครับ เพชรวันดีนี่นะครับ ลูกศิษย์เพชรบอลไอต้องแบบนี้ครับ เดิมก็คือเพชรบอลไร่สักเมืองแกลงเลยครับเพชรชิงชัยนะครับถลุงตัวเข้ามาจิ้มมาอีกแล้วครับ อมาดุเหลือเกินครับสไตล์เดียวกับลูกพี่เลยครับเจ้าเพชรมณีโอ้โหนะครับใจร้อนครับทักทายไปก่อนหนักๆนนะครับเพชรมณีก็ยกกาดสูงๆครับ ระวังมัดเอาไว้ก่อนจังหวะนี้จิ้มงานเสียบซ้ายขึ้นทางด้านเจ้าเพชรมณีก็อาจจะไม่ใช่นักชกที่สไตล์เครื่องร้อนตั้งแต่ต้นเลยครับ นึ่งต้องรอจังหวะอู้ยรอรอบได้ครับนี่ครับรอบเริ่มได้แล้วพี่น้อยสับสอกเข้าไป 2 ทีแต่ว่าถูกกวานล่าเสียหลักล้มลงไป โอ้ยฟังครับลูกนี้ครับเพชรมณีโดนกวาดไปเพชรบ่อไล่เครื่องร้อนก่อนครับทางด้านเพชรวันดีครับ แต่วันหนึ่งสองมา เก่งมาตลอดครับทั้งซ้ายทั้งขวาจับนายมามีเจ็บขวาคืนจากทางด้านเพชรมณีครับซ้ายวัดระยะครับ โดนเกียร์ขาหน้าตบด้วยซ้ายอีกทีครับไหลตอนเลยครับ เพชรวันดี ิวซ้ายมีตำหนิก็แบบคอนดิชิ้งครับ ของทางด้านเพชรบันดีครับแน่นอนครับเจอพิษศอกขวาเล่นงานแตกไปแล้วครับบริเวณหางคิ้วซ้ายครับโอ้ศอกของทางด้านเจ้าเพชรบันดีเอ้าแล้วได้ครับกับมันขวาเสียบอีกทีโอ้ช้าไปเหมือนกันเลยครับเป็นจังหวะที่เก็บตกจากทางด้านเพชรมณีครับรอจังหวะที้ทีมน้าเพชรเพชรบอลไล่ครับเพชรวันดีครับมีดุดมีหลวม เอาขึ้นมากดลงมาแม่เสียบไม่ทันคุณดิจิ้ง ยมทูตก็เจ็บไปเลยครับ ครับกระแทงซ้ายเติมขวาตอนนี้วางได้แข้งครับเป็นย่งดีเดินหน้าลุยต่อแหมตอนนี้ไม่ใช่แดงเฉพาะปากครับ คิ้วก็มีรอยแผลแตกครับคุณจิ้งแดงเถือกไปทั่วหน้าตอนนี้สองหลุดเข้าไปเจอหมัดแล้วเกียร์ขาหน้าครับเพชรมณีเพชรมณีรอจังหวะไม่เร่งเยอะแล้วนะครับดึงไว้ก่อนแล้ววางด้วยแข้งคืนจากทางด้านเพชรวันอ่าเพชรมณีครับนี่นะครับ จันดีตอนนี้หาจังหวะเกี่ยวยังเกี่ยวไม่ได้ครับเตะก็ยังปิดบ้างเตะฟ้าขึ้นมาจากเพชรมณีครับแม่วงในนี่เพชรมณีใช้วิธีการสูงสูงครับป้องกันหมัดเอาไว้ แล้วเมื่อสักครู่ครับดึงแล้วคืนหมัดอัดเข้าไปเต็มๆหน้าของธนาเพชรวันดีเลยครับนี่ครับมีหลุดมีหลวมให้เห็น แล้วสับซ้ำเข้าไปอีกทีโอ้โหแก้ด้วยสอกครับเพชรมณีเอาละครับทำการบ้านมาดีครับเดินไปเขี่ยหน้าครับเพชรวันดีจับมัดแล้วตีด้วยซ้ายก่อนจ่าครับนะครับ นิ่งกว่าครับสำหรับกางเกงสีน้ำเงินครับแล้วได้จังหวะเน้นๆแบบนี้ครับโอ้กับมันขวาแล้วทีบอีกทีเอาละครับมีความหลากหลายครับนอกได้ในดีเพชรบุญดีว่ายังไงครับตอนนี้ โอ้ลูกนี้โดนมัโอ้เสียหลักครับโดนนับสิครับแบบนี้ โอ้โดนเต็มๆครับบวกเต็มๆกรรมการนับเลยครับโอ้โหหน้าขมำเกือบตกเวทีครับ มาแรงยกแรกอีกแล้วครับคู่นี้ถึงหมดยกที่หนึ่งครับระฆังช่วยเอาไว้ครับ มาพลาดถูกศอกขวาของเพชรมณีชอชัยในรงมันมือุ้ำเงินสับศอกก็แตกเลยแล้บริเวณหางคิ้วซ้ายนี่ครับดาบแรกดาบแรกก็แตกแล้วนะครับแล้วพยายามจะซ้ำเข้ามาอีกทีครับจังหวะผิดพลาดอีกจังหวะของด้านเพชรวันดีครับมาชมกันเกงสีแดงนั่นคือในช่วงปลายยกแรกพอดีครับโดนหมัดขวาเข้าไปในถึงกับขมำเลยครับเสียไปหนึ่งนับนะครับสำหรับนักชกกางเกงสีแดงมาตามต่อยกที่2ครับเอาละครับ หลุดหายไปหนึ่งคะแนนครับ ยกแรกอ้าวแล้วก็ยังโดนบวกมาอีกในด้านเพชรบันดีแหมเพชรบันดีวันนี้ หันมาจังหวะรอตัวรอบวกกับต้นำงามครับดีครับ เกมบุกน่ากลัวครับแต่ว่าค่อนข้างหลวมครับทำให้ทางด้านเพชรมณีครับรอจังหวะเน้นๆครับอ่านะครับทีมซ้ายทีมขวาแล้ววางได้แข้งครับโอ้โหจะมานี่มาเป็นชุดครับเพชรมณีตัดต่อขวามาอีก เพชรบอลดีคล้องได้แต่ยังตีไม่ได้ครับ แต่งตัวค่อนข้างช้าครับ เลือดมาอีกแล้วครับ ครับเพชรมณีจิ้มขวาแล้วเพชรจะหวดล่างหลุดเพชรวันดีค่อยๆสืบเข้าไปใหม่ครับรอตั้งเกมใหม่ล้วงลำตัวครับเพชรวันดีนี่นะครับเลยรอไม่ได้ครับเพชรเพชรวันดีจะเดินต้องรีบเดินครับเอาละครับเกีรยขาหน้ามาเติมอีกครับเพชรวันดีแม่ใจถึงอยู่แล้วครับ ต้องถอดถอยออกมาก่อนครับ นะครับกับมันขวาตรงนี่ครับยิง หมัดขวาตรงเข้ามาเนี่ยได้ลุ้นตลอดครับสำหรับทางด้านเพชรมณีครับนี่ครับเพชรมณีต่อยได้คมครับเตะขวามาสูงอู้แข้งขวาสูงเพชรวันดีเอาคมครับเช็ดช่วงล่างไปอีกหนึ่งที่ฐานล่างครับทางด้านเพชรมณีเพชรวันดี ไล่ต้อนนั้นดึงจังหวะเอาไว้ครับสกัดเอาเลยครับมาหนึ่งสอง แล้วทิ่มเข้าไปอีกทีครับกับมันขวาแล้วขวางหน้าเลยครับทางด้านเพชรมณีเอาเลยครับโอ้โดนชุดใหญ่ครับสำหรับเพชรวันดีใจร้อนไปหน่อยครับเพชรมณีนี่อาวุธแกหลากหลายครับปิดป้องลำบากไม่รู้จะมาไม้ไหนครับล่างได้บนได้เพชรวันดีเดินหน้าลุยต่อครับสองขวาเมื่อสักครู่ก็โดนไปอีกครับเพชรวันดีหันกระบางซ้าย เล็งเข้ามาบ้างครับ เล่นไปที่ฐานล่างเพชรวันดีโดนแข้งครับ ละครับเตะขวามาเพชรมณีเตะขวาเตะขวาโอ้ลูกนี้ร่วงตำหมัดครับเพชรเพชรวันดีครับเอาละครับนับ ครั้งที่สองครับโอ้โดนอีกหนึ่งนับครับหงายเก่งลงไปลุกขึ้นมาเอาละครับยังขอสู้ต่อยังขอไปต่อครับโอ้เสียไปนับที่ 2 เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกเกมก่อนครับให้แพทย์สนามเช็คกันหน่อยครับสำหรับบาดแผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยกแรกครับหางคิ้วซ้ายครับน่าจะมีแผลเดียวเลยครับได้ไหม ต้องวัดใจเลยครับยังได้ครับดูเช็คแล้วว่าไม่มีแผลเพิ่มเติมครับตามต่อครับวังหวทุกซ้ายมาครับเพชรวันดีไม่มีอะไรจะเสียครับโดนไปยกวัดน้ำครับห่านโดนทิ้งคว่ำไปอีกครับ ลุกขึ้นมาช้าเอากรรมการสมือชกต่อแต่ว่าหัวใจแกก็พอได้อยู่ครับถึงแม้ว่าจะเสียไปสองนับก็พยายามจะชวนทะเลาะต่อ แต่ว่าณตอนนี้ครับโอ้โปรโมชั่นมาอีกแล้วครับจากน้าเพชรมณีนะครับทำแล้วต่อยแล้วหลวมมาชุดสุดท้ายปิดเกมครับ โอ้โหคมกว่าครับ เพชรมณี ชอชัยนรงค์ครับนักชกในมุมน้ำเงินจากอมก๋อยเชียงใหม่ วันนี้เด็ดขาดครับความนิ่งครับแกอาศัยความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวครับผู้ต่อสู้เดินเดินบทมาได้ต่อยได้ต่อยไปครับ ตั้งรับเน้นเน้น ก่อนจะรอชมสวยจังหวะแบบนี้ครับ แล้วพอมีจังหวะโอกาสมองไม่ปล่อยให้หลุดลอยครับกับมันขวาแล้วสาวด้วยหมัดชุดตามเลยครับ หมัดแรกหมัด1 2 ตามมาครับปล่อยเข้าแผลครับทุกผู้ชมครับน่าเจ็บอยู่แล้วเนี่ยก็ถูกซ้ำเข้าไปอีกมันเจ็บจี๊ดเข้าไปหนักขึ้นครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะปิดเกมครับผักเข้ามุมอับครับ แล้วสาวด้วยหมัดหนึ่งสองปิดเกมไปเลยครับโดนหนักๆเข้าไปชุดใหญ่ครับสำหรับทางด้านเพชรวันดีครับกรรมการต้องโบกมือยุติการชกครับ ปิดเกมกันไปครับ ไปบนเวทีครับ The f o r t h m a n in fight, you see the knockout, and now let's check out Battle Prize. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการ จากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โน p r i z Max มวยไทย Facebook Page And now ladies and gentlemen after two rounds of action we have a winner by ways of technical knockout is Blue Corner และผู้ที่ได้รับการชูมือครับ ได้กับนักชกจาก มุมน้ำเงินครับเพชรมณี ชอชัยนรงค์เป็นฝ่ายชนะทิ้งคุณนงเอาเปีย่งสุดมันครับ ท่านผู้ชม ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าความมันวันนี้ ท่านผู้ชมไม่อาจจะลุกจากที่นั่งไปไหนได้เลยนะครับ พักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ please don't go anywhere we'll be right back at the shop break this is Muay Thai Battle ช to Muay t ย a i ตเ t อร์ท่านผู้ชมครับ เราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่ 4 ของวันนี้แล้วครับ ท่านผู้ชมครับ บอกได้เลยคำเดียวว่าสุดไหมครับ สุดแน่นอนสุดมันแน่นอนครับ ไม่พลาดช่วงเวลาความมันครับลุยกันต่อเลยครับ ท่านผู้ชม Alright, introducing first, fighting the blue corner, he turned the Sor Chai Yuran Sichims, and he is professional 40 win, 14 losses, and 3 draw. Ladies and gentlemen, let's hear for Pet Egg, your champ! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he's in the social Sea aka จอมเต่งสายฟ้า Ladies and gentlemen let's hear for เพชรเอกปลากระป๋อง your champ and here's one of them fighting the red corner tonight he trained at Gamna Lee New Populations and he's professional 53 wins 16 losses and 5 draws Ladies and gentlemen please give him up for champs คมสันกำนันลีนุปานบุรี Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, Internet Gamna Lee Nukban Volitions. He is the champion Muay Thai format tournament in 51 kilogram red division, aka Tang Hei Ruchak. Ladies and gentlemen, let's hear for Komsan Gamna Lee Nukban. านบุรีโอ้โหท่านผู้ชมครับใครที่พลาดในวันนี้ต้องบอกว่าเสียดายวันเลยครับเพราะว่าตลอด 3 คู่ที่ผ่านมามีทั้งน็อกมีทั้งแตกยับเพีลยทเดียวครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่ 4 แล้วครับพิกัด 53กิโลกรัมก็ย้ำและอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับ เป็นประจำแบบนี้นะครับทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17นาฬิกาครับทางอมรินทีวีครับ เท่านั้นยังไม่พอในวันเสาร์หรือว่าพรุ่งนี้ครับ 18นาฬิกาเป็นต้นไป หรือว่า6โมงเย็นครับกับ เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพรุ่งนี้ครับน่าสนใจเลยครับพี่น้อยครับ โดยเฉพาะคู่เอกและรองของรายการครับคู่รองนั้นเป็นการเจอกันระหว่างหยกเพชรสิทธิ์บอลสกล จะเจอกับเจ้าขุนทรัพย์นอนวัดยิมครับด้านหยกเพชรเนี่ยดีกรีแชมป์มวยรอบนะครับ ส่วนทางด้านคู่เอกนำรายการแชมป์ชนแชมป์ครับ ยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ เปิดศึกปะทะกับเพชรศิลาเรือนไทยโคราชครับน่าสนใจห้ามพลาดเป็นอันขาดครับพรุ่งนี้ทางบรินทีวีครับ ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไปเอาละครับมาตามมันต่อครับสำหรับมวยไทยแบทเทิลในวันนี้ครับคู่ที่ 4 ของรายการนะครับ นักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรเอกปากระป๋องยอดเชฟครับหรือว่าเพชรเอก สอชัยรังสีชื่อจริงชื่อนายอำนาจเขียวชมครับ จอเตะสายฟ้าจากตำบลนาเคียมเรือเมืองจังหวัดสมุทรสาครวัย 15 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตรครับโตไวเหลือเกินครับสำหรับเพชรเอก3ฟอร์มหลังฝากเอาไว้ด้วยการแพ้ 2 ชนะ1ครับ ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทนานเมืองอุบลอีสานแทรกเตอร์ไว้จากสอชัยรังสีครับ ส่วนด้านมุมแดงครับนี่แหละครับเขามีดีกรีเป็นหนึ่งแชมป์มวยรอบเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด51กิโลกรัมครับ คมสันกำนัลีนุปราบุรีหรือว่านายคมสันเพ่งจันทร์เจ้าของฉายาแทงให้รู้จักครับจากตำบลปากแพร่ครับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัย 23 ปี สูงส165เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับ และฟอร์มดีซะด้วยครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะถึง 2 และเสมอ1ครับ ยังไม่แพ้ใครครับใน 4 ไฟหลังจากสกัดแค่มวยกำนันลีนุปราบุรีครับ นุวามดีครับซึ่งวันนี้ก็ได้ให้อุดมเล็กเป็นตัวแทนที่มาถอดมงคลให้กับนักชกรุ่นน้อง ส่วนมุมน้ำเงินนี่คือดาวใต้เล็กสอชัยลังสีครับ ทีมงานครับ เป็นทั้งเทรนเนอร์ ผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของท่านเจ้าเพชรเอกครับเอาละครับ กรรมการพิพัฒน์บ้างคงครับ ผู้ชี้ขาดผู้ที่4ของรายการมาตามต่อครับพิกัด53กิโลกรัมยกที่ 1 ครับเห็นรูปร่างแล้วต้องยอมรับว่าเพชรเอก วันนี้โตวันโตคืนคุณดิจริงครับ ด็กโตไวครับ ผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนครับสามสี่เดือนโอ้โหตรงนี้กำยำล่ำสันขึ้นมาทันตาเห็นครับเห็นที่ฐานล่างก่อนครับเดช นอกจากมีเพชรเอกแล้วก็มีเพชรโทครับสอชัยรังสีหรือว่าปากกระบอกยอดเชฟครับ ถือว่ามีไอดอลก็จะเป็นไอดอลชุดเดียวกันนะคือเพชรเอกเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อเลยพี่น้อยครับ ประมาณนั้นครับน่าจะเป็นเรียกว่าจากหัวหินครับ ก็ปีมือพ่อได้ครับ จะเดินลอยตามกันมา ส่วนด้าน ครับแห่งคมสันก็ฝีมือครบเครื่องกับบิชิงครับ อาจจะไม่โดดเด็ดเผ็ดมันครับ แต่ชิงไหวชิงพลิบกันหรือว่าบีบหัวใจแน่นอนของมวยคู่นี้ของเด็ดของดีของคมสันนั่นก็คือวงในนะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้มากับคำว่าแทงให้รู้จักครับเออนี่นะครับ วันนี้เพชรเอกอยากรู้จักเนี่ยต้องโดนแทงก่อนครับฉายาแน่น่ากลัวครับทางด้านคมสันครับแทงให้รู้จักครับเล่นไปที่ฐานล่างเจอหมัดสวนขวาด้วยแข้งเลยครับอะไรครับ จับในได้แล้วครับคมสันมาจะลองโชว์ น้องสักหนึ่งเพลงเข่าไม่ทันครับกรรมการแยกซะก่อนนครับน้องก็เข่าเกมพอสมควรครับเพชรเอกสายหน้าเติมเข้ามาโอ้ลูกนี้เต็มเต็มหน้าอกครับรูปร่างดีจริงครับกับเวทพิกัดแบบนี้ครับเพชรเอกจะโตได้อีกแล้วครับ แต่ว่าทำน้ำหนักเก่งด้วยครับ ขวาเข้ามาสมสัรรอจังหวะ ต้องรอเบียดให้ถึงตัวเลยครับเพราะว่าของดีอยู่ตรงนั้นครับ อยู่วงนอกนี่มีแข้งซ้ายคืนมาตลอดจากเพชรเอกครับคมสันต่เดินต้องรีบเดินครับอยู่วงนอกรับแข้งบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันอยากรอจังหวะซ้ายเสิร์ฟอีกครั้งครับธนาเพชรเอกเตะเข้ามาแต่ละทีแต่ว่าได้มาเหมือนคืนมาเหมือนกันครับธน้าเจ้าคมสันครับพยายามเสียโอ้ลูกนี้เสียหลักครับดีว่าเบรกไว้ได้ครับเพชรเอกก็จังหวะชะงักครับซ้ายวัดระยะเข้ามาครับเพชรเอก ก็ใช้ช่วงได้ถูกแล้วครับ มวยยาวๆสูงๆแบบนี้วางแข้งยัดเน้นๆครับทำให้ทางด้านคมสันรุ่นพี่เนี่ยเข้าไม่ถึงตัวครับนี่ครับคมสันยังทำเป้าไม่เจอครับยึกยักยึกยักวางแข้งใส่ได้มาหนึ่งดอกเพชรเอกยังยืนคุมมวยแน่นครับล็อกบนมาคมสันด้านล่างแล้วหาจังหวะล็อกไปล็อกมาแล้วเสียบซ้ายเข้ามาครับอ้าวลับอู่เอาคืนจากเพชรเอกลูกนี้ทบต้นทบดอกครับจังหวะรอโต้รอเถียงครับ ก่อนจากนั้นได้มาอีกหนึ่งดอกชัดๆ ขวาเบิ้ลเข้ามาเกี่ยวได้ เอาเป้าแม่ไปพลาดครับ เกี่ยวครับ แล้วทำอะไรไม่ได้ครับถูกหมัดเข้าไปนี่แลครับคมสันต้องละเอียดกว่านี้ครับ แล้วนักชกรุ่นน้องถ่ายทิ้งเลยครับคมสันนี่เริ่มจะมีดุดมีหลวมครับ เดินไม่จริงไม่จังวันนี้ลำบากแน่นะครับคมสันถีบด้วยซ้ายครับยัดเข้ามาก่อน แล้ววางด้วยแข้งเติมครับ สุดท้ายครับแข้งขวาของคมสันปิดท้ายไปยกแรกครับ เพชรเอกปลากระป๋องยอดเชฟหรือว่าเพชรเอกสอชัยรังสีครับนี้เจอกับนักชกรุ่นพี่ดีกรีแชมป์อย่างคมสันกำลังลุกงลังภาพชายยกแรกนะบอกว่าเข้าถึงตัวลำบากนะครับมวยเข่าอาชีพนั้นจะไปเร่งกำลังนู่นเลยครับ ยก2ยก3ทำให้ยกแรกนั้นตกเป็นทางด้านเพชรเอกครับที่ทำได้ค่อนข้างดีถึงกับพอเกี่ยวแล้วเนี่ยแม่คู่ชกยาวกว่าครับทำอะไรไม่ได้ครับคมสัน เดี๋ยวมาดูการแก้เกมนะครับ การแก้เกมในยกที่ 2 จะเป็นอย่างไร มาตามมาต่อครับ คู่หน้าท่านผู้ชมครับ ก็ห้ามพลาดเลยครับในคู่รองของรายการแชมป์ชนแชมป์อย่างหนุ่มสตึกวีทีสปอร์ตเจอกับทางด้านเลิศชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมนครับมาเลยครับ ยกที่ 2 ครับ มามือกันต่อยกที่ 2 ครับทีมงานของคมสันก็บอกให้เดินเร็วๆครับ ยกนี้ อยู่นอกแล้วเสียหายครับต้องหาจังหวะจับในให้ได้ครับ จะเปิดเกมเข้าหาครับหวังไปแข้งขวา ยัดเข้ามาแลกกับแลกมาจากเพชรเอกแล้วถีบด้วยซ้ายครับทำให้นี่เตะปุ๊บแล้วถีบเนี่ย คมสันคืนไม่ได้ครับช่องคืนยังไม่เจอครับคมสันเพชรเอกยังมาหาเลาะเลยครับคมสันพยายามยิงลำตัวเพชรเอกกวาดมาอาร์คคมสันเดินขี้ถึงตัวได้แล้วตอนนี้ต่อยลำตัวยังไม่ได้ เตะขวาเข้าไป ลูกนี้ได้มาหนึ่งดอกครับคมสัน มาแล้วครับวงในมุดเข้ามาแต่ว่านี่นะครับ แต่งตัวนานและหาจังหวะเข้าทำไม่ได้ทำให้กรรมการต้องแยกนะครับการนักมวยไทยนี่จับได้ต้องรีบตี ครับเตะขวาแบบทางด้านเพชรเอกต่อแข้งขวามาเสียบขวาได้มาคืนมาเป็นชุดกับคมสันทางด้านคมสันโดนเข้าไป แม่คืนไม่ได้ครับคมสันตอนนี้ครับ เป็นเพชรเอกที่กระจายความหนักๆครับทั้งแข้งทั้งเข่าคืนมาอะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเวลา6โมงเดี๋ยวเราไปฟังเคารพธงชาติกันก่อนครับ ครับทุกวันนี้ทางช่องอมรินเข้าสู่การโค้ชของชาติครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อบนเวทีครับต่อไปครับเกมการชกเป็นคมตันครับตอนนี้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับ รอนานไม่ได้นี่แหละครับ พอยึกยักก็โดนแข้งขวาจากเพชรเอกมานะครับไล่เข้ามาเสียบด้วยซ้ายตียันคืนครับทางคมสันอะไรครับกดมาแหมมันไปติดกันครับอัดกันไปหน่อยครับต้องแยกออกมา จังหวะยังติดคิกกัดครับยังไม่ได้ครับ ตรงสันเดินหน้าลุยต่อเป็นเอกวางแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาตลอดครับนะครับแทงด้วยซ้ายหนัวเนียต่อครับธนาเพชรเอกแหววันนี้มาเล่นงานรุ่นพี่แบบเกลือจิ้มเกลือเลยครับ ทั้งนอกและในครับทำเอาคมสันได้ถึงกับอึดอัดครับเจอรุ่นน้องไม่กลัววันนี้คมสันก็เดินเกมลำบากครับเป็นเอกเสียบซ้ายมาคมสันพยายามเด้งแต่เป็นติดการเป็นเอกเสียบขวาคมสันเอาคืนด้วยเข่าซ้ายเอาละครับ ได้ครับลูกนี้เข่าซ้ายจากคมสันเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับแทงด้วยซ้ายอีกทีแล้วพยายามจะขย่มต่อครับสำหรับธนาเพชรเอกครับลุดมัดวงในจากคงสันจังหวะก่อนจากเป็นเพชรเอกครับ ชิงเทียบก่อนจังหวะนี้คงสันไม่ทันยกบังด้วยครับ ยกมาถีบด้วยขวาครับเพชรเอกวางด้วยแข้งคมสันพยายามจะมัดไต่ไม้ตีด้วยซ้ายไปก่อนแล้วย้ำเข้าไปอีกที โอ้ มา 2 ก็คืน2เอาแต่ว่า จังหวะสุดท้ายเป็นของทางด้านเจ้าคมสันครับ มีความหวังครับคมสัน ตรงนี้เพชรเอกหลังจากที่ได้ใจก็เดินหน้าทีมเข้าไปก่อนครับเตะแข้งซ้ายเข้ามา โดนเก็บตกแข้งขวาจากคมสันแล้วหาจังหวะได้เข่าซ้ายครับ หมดยกที่ 2 ครับ สี่4ครับ ระหว่างคมสันและก็เพชรเอกด้านเพชรเอกก็ถือว่าวันนี้วางแผนแก้ทางมาได้ดีนะครับของยาวๆศาสาดไปก่อนครับแข้งและหมัดหมัดในทีกระทุ้งเลยครับแงจังหวะได้คมสันก็พยายามจะเข้าในนะครับ แล้วเกาะตีให้ได้ตามเกมที่ตัวเองถนัดเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับ จากคู่นี้ครับหนุ่มสตึกกับเลิศชิงชัยรออยู่ และคู่เอกนำรายการอย่างต่วนเป๋กับโทมัสก็เช่นกันครับมาว่ากันครับ มาเบอร์ต่อยกสุดท้ายครับกรรมการพิทัก์มั่นคงตับมือชกเป็นเอกทักทายไปก่อนด้วยแข้งขวาพยายามกวาดล่างวางแข้งซ้ายเข้ามาจากเพชรเอกต้องดูการการกระบวนการคิดครับของธนาคมสันจะแก้ทางอย่างไรครับจับในได้แล้วมัดตีตี นี่แหละครับ บนขึ้นไม่ได้ แกก็รัดเอวเลยครับ เล่นงานแบบนี้ เล่นน้องแบบนี้ครับ แกยังไงครับ นี่นะครับ มาแล้วครับวงในจากคมสันเริ่มสำแดงเด็กครับจับในมาโอ้โหเพชรเอก แทงซ้ายโต้คืนครับเอาละครับเสียบซ้ายได้มา3 4ดอกคมสันขวางเอาไว้ก่อนครับกรรมการดึงตัวยากออกมาแหมนี่ครับพอรัดเอวไม่ได้ถูกทางด้านเพชรเอกขวางได้นนะครับอ่าครับเสียบเข้ามาอีกทีต้องแก้แล้วครับคมสันตีด้วยซ้าย ตีด้วยซ้ายได้ครับได้นี่แหละครับจังหวะลัดล่างแล้วทนาเพชรเอกก็ทำท่าจะแก้ไม่ตกเหมือนกันครับลูกนี้เป็นลูกที่เรียกว่าแก้ทางลำบากครับเพชรเอกเพื่อจะสอดครับนี่ครับพอขึ้นบนลำบากครับมันตียากครับพอจะขึ้นบนกับทนาเจ้เพชรเอกแล้วนี่ครับรัดเอวรวบเลยครับทนาคมสันครับระยะประชิดที่มวยที่สูงกว่าก็แทงลำบากครับตอนนี้ แต่พออยู่ห่างก็เพชรเอก็ดูว่าทำท่าได้ดีเหมือนกันนะครับรัดล่างอีกแล้วครับคมสันแหมหมายตายแบบนี้นำมาแก้เกมได้ถูกเวลาหรือเปล่าครับ แต่เมื่อรัดได้แล้วเนี่ยก็ต้องตีให้ได้นะครับคมสันอ่าแล้วครับขวาสูงมาแล้วยัดด้วยซ้ายครับเพชรเอกวงในมาอีกครั้งพยายามจะซอย แล้วตีด้วยซ้ายครับครับเล่นกันขึ้นมาครับคมสัน กรรมการดึงออกมาครับหาความชัดเจนต่อครับเพชรเอกเดินหน้าลุยต่อกระโจนเข้ามาคมสันรัดลากเอาไว้เสียบซ้ายเข้าไป แย่กันแย่เลยครับแม่ท้องแงออกมาครับคมสันตอนนี้ต้องพึ่งยาแก้ปวดหัวเลยครับจะเข้าวงนอกก็ไม่ได้ จะเข้าวงในก็ลำบากครับ ครับเสียบตั้งกำแพงกระชากกลับมาตีด้วยขวาคมสันตีคืนครับเอ้ายังพอได้ครับยังพอได้เถียงครับโอ้โหครับก่อนจากมีเสียบซ้ายนะครับคมสันเล่งเก่งขึ้นมาครับ เวลายังพอมีเหลือทำเกมดีๆก็โอกาสมีเฮมีฮาเหมือนกันคมสันโอ้โหนี้มเพชรเอกแทงซ้ายแล้วรัดในเอาไว้ครับเป็นหน้าคมสันที่รวบเอวครับอย่กมากเด็กไม่ถอยด้วยครับ ไม่ปล่อยให้รุ่นพี่แกได้ตั้งตัวหรือได้คิดครับ แล้วซอยเข่ามาอีกทีตีด้วยซ้ายผมสันก็ได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นของธนเพชรเอกครับได้คืนของเพชรเอกลูกนี้ แทงซ้ายไปจัง ๆ ครับผมสันเป่าปากครับโดนเข่าซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับตีด้วยขวาแทงด้วยซ้ายบ้างครับผมสันได้นะครับสำหรับในชุดนี้ครับ นี่ครับพอเห็นช่องก็ต้องรีบทำเลยครับเพราะว่าเวลานั้นก็เหลือน้อยลงครับผมสันเด็กตีด้วยขวาแล้วสอยเข้ามากระชากกลับมาตี นะครับในช่วงท้ายเกมยกสุดท้าย ครับครบ3ยกเรียบร้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคู่ที่ใส่คู่ที่4ของรายการครับพิกัด53 กิโลกรัม เพชรเอกปลากระป๋องยอดเชฟครับหรือว่าเพชรเอกสอชัยรังสีมุมน้ำเงินกับคมสังกำนันลีนุปรามบุรีในมุมแดงดีกรีแชมป์นะครับ วันนี้ ต้องบอกว่ารุ่นน้องนั้นใช้สรีระรูปร่างของตัวเองได้เกิดประโยชน์จริง ๆครับ เข้ามากัดถุงเลยครับทางสมศักดก็พยายามจะขวาแล้วอ้อมซ้ายมาคืนครับอะไรันท่านผู้ชมครับเพื่อไปฟังคำตัดสินกันครับ t h e r f o r the great fighter fight in the lead and now let's check out battle prize. Man. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Prize Max มวยไทย Facebook Page And now, ladies and gentlemen, After three years of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับ เป็นนักชกจาก มุมน้ำเงิน เพชรเอกปลากระป๋องยอดเชฟเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุดมันครับ ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ คู่หน้ามันแน่นอนครับแชมป์ชนแชมป์ครับ please stay tuned. See you coming up next, champ versus champ. This is Muay Thai Battle! to Muay Thai Battle Football Tonight Champ v s Champ เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่5ครับและความพิเศษของคู่นี้คือ นักชกทั้งคู่ มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยตัดเชือกทั้งคู่ ผลจะออกมาเป็นยังไงไปลุ้นไปเชียร์กันครับ Introducing first fighting at the blue corner tonight he turned the Kai San Suk Chims and his professional record 39 wins 30 losses and one draw Ladies and gentlemen, please give it up for champ, Ching Chai, Boy for Man! Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, Here's to the fans Fan Substitutes. He is a champion Muay Thai four-man tournament in 64 kilogram weight division, aka จอมฝีมือทะลุฟ้า Ladies and gentlemen, let here for four-man. And here's some of them fighting the red corner. He trained at his Sport teams, and his professional card: 82 wins, 20 losses, and 11 draws. Ladies and gentlemen, let's hear for battle. Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, He is the champion Muay Thai full man a g e m e n t in 62 kilogram bad division, aka Kun Khao Pan Uk. Ladies and gentlemen, let's hear for Num Satuk WT Sport. แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยในฝันเลยครับที่น่าสนใจ หลายคนอยากดูกันครับ นแชมป์ครับเลิศชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมนพิกัด63กิโลกรัมเจอกับนักชกอย่างหนุ่มสตึกวีทีสปอร์ตครับใช้คำว่าจอมเก๋าเลยครับทางด้านเจ้าหนุ่มสตึกปัจจุบันเป็นหนุ่มสตึกวัย40นะครับวันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นหลานครับวัย16 ปีเพลอๆเนี่ยหนุ่มสตึกรุ่นราวคราวเดียวกับคุณพ่อของด้านเลิศชิงชัยเลยครับเรียกว่ารุ่นพ่อครับ 24 ปีคุณลิกยิ่งครับ อายุแตกต่างกันน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้เลอดชิงชัยครับนักชกในมุมน้ำเงินครับ คือจริงชนะอัครชัยมณีแสง จอมฝีมือทะลุฟ้าครับ จากอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยะโสธรวัย16 ปีครับสูงสูง178เซนติเมตรสี่ไฟหลังเลยครับ ท่านผู้ชมครับ ไม่แพ้ใครชนะรวดครับไล่ตั้งแต่ชินจังเพชรจินดาพยักน้อยออกเพชรน้ำหนึ่ง 3G เพชรบ้านนาและฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยครับ จนถลิงแชมป์เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกนะครับในรุ่นพิกัด 64 กิโลกรัม จากสกัดค่ายมวยค่ายแสนสุขยิมครับส่วนด้านมุมแดงครับหนุ่มสตึก VT Sport ครับนายศักชัยทองเลื่อมครับจากตำบลสตึกอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน 40 ปีครับ 3 ฟอร์มหลังนั้นเสมอ 1 แพ้ 1 ชนะ1ครับ ได้ตั้งแต่เสมอยกพลครับแพ้คะแนนแอตทิบบัตเตอร์ได และล่าสุดชนะคะแนนมงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองพลเอาไว้จากวิธีสปอร์ตครับ เป็นการตัดเชือกในรุ่พิกัด62กิโลกรัมก็ถือว่ามาเจอกันกลางทางพี่น้อยครับผมเลิศชิงชัยเป็นแชมป์ 64ครับตึกเป็นแชมป์62 มาเจอกันพิกัด63พิกัดกลางครับกลางทางพอดีครับครับแต่ว่าความหนาอยู่ที่หนุ่มสตึกเ่านข้าชัดเจนครับแต่ว่าเลิศชิงชัยแกสูงโปร่ง ถือว่าเป็นนักชกที่สรีระรูปร่างนี่ใช้ได้เลยครับ ตัววันตัวคืนครับเพื่อถึงชัยสูงยาวครับทักทายแล้วแข้งซ้ายไปก่อนครับแต่นุ่มสตึกอยากให้จับตา ดูรูปร่างแล้วก็กล้ามเนื้อคุณดิจิครับ นี่คือนักชกวัย 40 ปีครับเราก็ชื่นชมตลอดเลยครับ กับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสตึกกิติศักดิ์ เพชรชิงชัยที่รวมไปถึงกิ่งเพชรนะฮะที่ในวัยต้องบอกว่า 30ไปปลายจนถึง40เนี่ยยังคงดูแล สภาพร่างกายแล้วก็เลยเปิดวินัยตัวเองได้อย่างดีครับนี่นะครับมวยไทยในปีกีฬาที่ต้องปะทะครับ เพราะฉะนั้นไม่แกล่งจริงในชกไม่ได้แน่นอนครับในวัยนี้ครับครับจะังหวะครับเลิศชิงชัยแต่แกก็เก่าเกมอยู่แล้วครับเลิศชัยพยายามจะหัวจอยาง เ่อไม่พอก็ทางด้านหนุ่มสตึกครับ ยังแกล้งด้วยครับ รุ่นน้องนี่ไม่แน่จริงนี่ผ่านแกลำบากครับหาแล้วครับ จ้องนานไปหน่อยกรรมการเตือนครับ นี่ครับ ต้องเด็ดขาดครับการเตือนยึกยักจิจ่ายกันไม่ได้ครับ ออกได้ต้องออกครับวางในขวาเลยครับลินชัยเอาละครับเกี่ยวได้หนุ่มตึก แต่ต้องบังแล้วคืนหัวโต้เข้าไปด้วยแข้งครับมาอะไรครับวงในของดีอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับทั้งคู่เนี่ยถือว่ามีเพลงเข่าที่น่าสนใจครับ ผมไม่ต้องพูดถึงนะเพลงเข่าเนี่ยยังจับไม่ได้ก็เล่นโบกนอกไปก่อนครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นลิศเดชได้เห็นอาวุธครับก็ะตกรออยู่ที่กลางเวทีครับดึงไงก็ยังไม่กล้าเดินครับยังเกรงกับสีนักชกรุ่นคุณน้าอยู่อ่านครับกระแทกยับมาเดตึงชันนี่ชกไปก่อนครับต่อยขวาลัดล่างรวบเอาไว้ครับเลือดชิงชัยหมดแล้วนี่ครับขึ้นได้ก็จริงครับชนะเลือดชิงชัยแต่ว่าไปถูกหนุ่มสตึกชิงจังหวะเสียบครับ เสือเข่าอาชีพครับ จะมาจับตีง่ายๆนะเพราะว่าไม่มีทางแล้วครับยอดชิงชัยแทงยับมาซ้ายคืนมาจากหนุ่มสตึกความเก่าอยู่นิ่งๆยังไม่เร่งครับหนุ่มสตึกในการมีจังหวะเข้าทำครับผมเป็นมวยที่ใช้โอกาสได้ดีครับหนุ่มสตึกออกแต่ละลูกนี่เรียกว่าต้องมีคะแนนครับ เรียกว่ามีวินาทีทองปของตัวเองเลยครับเล่นไปที่ฐานล่างอีกทีก็มีหุตึกโดนชัยติดช้าไม่ได้ครับกระแทงโดยซ้ายเข้าไปเจอแข้งขวาอะไรครับหัวโตเข้ามาโดนตัดทิ้งครับนี่นะครับจับจังหวะได้ครับหนุมกระตึกประสบการณ์ล้วนๆครับผ่านจากใมกวาดทิ้งได้งามมาว่ากันใหม่ครับแทงดูยซ้ายครับโดนแข้งหน้าของกระหนุ่มสตึกเข้าไปเดี๋ยวไปที่ทำในครับ จุกจิกเลยครับแล้วหมดยกแรก จริงๆ เลยครับ หนุ่มสตึก วัย 40 ปี กับทางด้านเลิศชิงชัย วัย 16 ปีเท่านั้นแต่ว่า มีศักดิ์ศรีอย่างเดียวที่เหมือนกัน ครับ ทั้ง คู่มีดีกรีแชมป์ ครับดูภาพช้าครับซัดด้วยขวาเข้ามาจากหนุ่มสตึก ครับ แล้วเทกระจาดทิ้ง ลงไปเอาละครับ ท่านผู้ชม ครับ ถัดจากคู่นี้นะฮะก็จะเป็นคู่เอกของรายการแล้วครับตวนเป๋ชอชัดชัยครับจะเจอกับโทมัสสอชัยเจริญอดใจรอนิดเดียวมาดูคู่ร้อนก่อนครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับหนุ่มคู่รองคู่เอกครับเตะขวามาจากเลือดทิงไทยเตะขวาแล้วพับเอาไว้ครับหนุ่มสตึกคืนไม่ได้ครับจังหวะนี้ เดี๋ยวมาดูครับความสดของร่างกายของเลอดชิงชัยครับได้ในเมื่อสักครู่นี้ปักด้วยศอกซ้ายหนุ่มสตึกต้องมัดครับมาเลยครับวงในรวบสู้เลยครับเลอดชิงชัย ครับว่าตัวเองก็ถือว่าเขาอาชีพเหมือนกันครับด้วยชิงชัยต้องการปะทะเบียดในครับเตะขวามาด้านหนุ่มตึกเตะขวาโอ้ขึ้นมาครับล็อกในมาจากด้วยชิงชัยขยงขยางเสียบซ้ายเข้าไปครับพยายามจะใช้มือขวางหน้าก่อนครับด้านเลิศชิงชัยเดินอลไครับแทงด้วยซ้ายมัดเลยครับตีด้วยขวาตึกพลิกกลับมาลูดออกมาได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเอาเลยครับ ได้ใจเหมือนกัน ครับสำหรับนักชก รุ่นหลานครับ นี่นะครับล็อกในเหนียวหนึ่งครับรถจิงชัยตาดเครื่องทางมาหนึ่งสตึกกวาดทิ้งเสียหลักครับรถจิงชัยหนึ่งสตึกต้องเดินเข้ามาบ้างครับรถจิงชัยแทงซ้ายขวางหน้าพาเข้าเชือกตีได้หรือยังครับ ล็อกไปล็อกมายกนี้ใช้โอกาสเพื่อนคนไหนของรถจิงชัยยังตีไม่ได้ครับพยายามจะมุดมัดให้ได้ที่แล้วครับแทงซ้ายอีกครั้งจับเลยครับคณะเลิดชิงชัยเกาะไว้ตีด้วยซ้ายเบาๆแต่หนุ่มสตึกช้าไปครับ วตึกโอ้โหของหนพยายามสับสอกขวาโต้ครับดวงสตึกดวจิชัยของหนได้ดวสตึกเด้งเข้าขวาเข้ามาดวจิชัยกับวัย 16 ปีแต่รูปร่างก็ดีครับ ดูครับตอนนี้หนุ่มสตึก เริ่มมีวินาทีทองที่แกเร่งเลยครับพี่น้อยก็ตีด้วยซ้ายเข้ามา บีดออกมาขวางหน้าตีด้วยขวาเลยครับมาแล้วครับจังหวะฉายของเลื่อนทางด้านหนุ่มสตึกครับนี่นะครับนักชกประสบการณ์สูงช้ากันนิดเดียวครับแทงซ้ายเข้ามานี่ครับเลือดจิงชัยจับในได้ เด้งขวานั้นมาหนึ่งดอกเด้งกับขวาอีกทีหนึ่งได้มาสองดอกของเลือดจิงชัยยังครับแต่รุ่นน้องรุ่นหลานยังครับมีศอกครับมาแค่นี้ยังหยุดหลานไม่ได้ครับสาดด้วยซ้ายของทางด้านเลือดจิงชัยสมตึกล้วงลำตัว ดูครับจังหวะแทงซ้ายของเลือดจิงชัยแล้วเด้งตี งดงามครับแบบนี้ดึงตึงเก้งเขาขวามาสนใจก็สาดเข้งขวาเด้งเขาขวาสู้ครับโงได้มาหนากับหลานนี่สติเท่ากันครับเสียบขวาอย่างต้นชิงชัยนี่แหละครับความนัวเนียต้องตั้งกำแพงเอาไว้ก่อนเลยครับหนุ่มตึกโอ้โหเจอรุ่นน้องรุ่นหลานบี้หนักขนาดนี้ครับได้ดูของดีครับมวยคู่นี้ครับเกิชิงชัยทีบซ้ายมาเตะซ้ายตามนะครับสายหน้าเจอขวาคืนขยามสับด้วยศอกซ้ายครับแล้วชิงชัยแล้วมัดล่าง มัดได้แล้วสุดพยายามจะลูดไม่ได้ครับเอาละครับนวลเนียได้ผลครับด้วยจริงชัยชกกับนักตบนักชกประสบการณ์สูงต้องชกแบบนี้ครับ มาถูกทางแล้วครับวางแข้งขวาเข้าไปแล้วย้ำเข้าไปอีกทีเตะขวาต่อยขวาปักด้วยศอกซ้ายครับแล้วจริงชัยแล้วขวางได้ไหมไม่ได้ครับลุงตึกพยายามมาสับโต้แล้วขึ้นบอลงัดด้วยศอกตีด้วยเข่ามาเหมือนกันครับดุสตึกเอาละครับเร่งได้เหมือนกันแย่ออกมายับยึกยักรอแล้ว หมดยกที่ 2 ครับ ใจมาเยอะเหลือเกินครับทาด้านเลิศชิงชัยเล่นงาน หนุ่มสตึกมีแผลแตกเล็กๆ นะครับ นี่ครับบริเวณเหนือไหล่ผมขึ้นไปครับ จากที่สองเลยครับดูจังหวะภาพช้ากันครับ สองหลังตึกถูกสวนด้วยเข่าซ้ายครับแล้วเด้งตีของหนุ่มสตึกมา ด้วยความรุนแรงเหมือนกันครับชั่วโมงบินสูงครับเวลาไปบินตีกันเลยเจ็บครับ นี่ครับสองซ้ายของท่านเลือดชิงชัยครับน่าจะเป็นดอกนี้ที่ทำให้เปิดแผลแตกหนุ่มสตึกได้ เอาละครับ เดี๋ยวมาดูครับวันนี้แหมเรียกเลือดนักชกรุ่นน้าเลยครับกระดาเลยชิชัยเอาเลยครับยกสุดท้ายครับนี่ครับคู่มวยในฝันครับเจอกันไฟนี้ถือว่าสนุกครับเออชิงชัยมั่นใจจากยกที่2มาขวาในแล้วเด้งเข่าขวาเข้าไปก่อนหนุ่มกระตึกยังคงหาความชัดเจนไม่ได้ครับตึกรอจังหวะอยู่ครับขาครับขวามาตึกคืนแล้วถีบด้วยซ้ายไว้ครับ สิงเดินขรับนุมสตึกตอนนี้ไม่ถอยแล้วครับเป็นไงเตะขวาเปุนสตึกเดินหน้าลุยครับพยายามหุกซ้ายแล้วับเตะซ้ายขึ้นมาขวาแทงซ้ายก็เตะมาก่อนแล้วแทงตามแล้ววงในมาแล้วครับหนุ่มตึกตั้งไว้ ตีไม่ได้ครับ ทั้งคู่เลยครับเอาละครับหนุ่มสตึกยังคงเดินต่อเออดสิงแทนตอนนี้ แล้วขอระยะห่างครับล็อกในขวางเอาไว้หนุ่มสตึกก็ยังยกไม่ทันครับต้องหาความเท่เจนกันต่อครับ ซ้ายมาเจอขวาของุนตึก แข้งของชนาเลือดชิงชัยวันนี้ทำได้เอาแล้วหมุนตีกลางหลังแล้วสับที่สอกตามหาไม่เจอครับเลือดชิงชัยชุดนี้โอ้โห ประมาทไปหน่อยครับโอ้นี่นะครับจังหวะวีนทีทองของชนาหนุ่มสตึกครับใช้โอกาสได้ดีครับหมุนตีทีเดียวโอ้โหลูกนี้ชุดใหญ่ๆจากหนุ่มสตึกอ่ะครับเด้งเข่าซ้ายมาเลอนชิงชัยคล้องบนตู้ครับอ่าแล้วครับสนุกรักมวยคู่นี้เอาแน่หนุ่มสตึกก็ได้มั่นใจเหมือนกันพี่น้อยก็ได้ชุดใหญ่มาสายมาจากเลือดชิงชัยหลวงท้องมาทีกทีเลือดชิงชัยบวกศอกเลยครับ คุณทีผมทีครับหนาทีหลานทีเอ้าเด้งเอาขามาหนุ่มสตึกเลือดชิงชัยตรงนี้ยกไม่ทันครับแย่กับแย่อยากต่อทันทีครับหนุ่มตึกมัดเลยครับ ขวางหน้าตีด้วยขวาเลือดชิงชัยถูกขวางหน้านะครับต้องแก้ให้ได้ครับตึกเดินหน้าควบต่อครับเลือดชิงชัยฟ้องเอาไว้หนุ่มตึกเด้งเข้าซ้ายเลือดชิงถอดแล้วเสียบซ้ายคืนนาครับได้ทีครับคนละทีคนละดอกงาม จังหวะจะตามมาชุดที่ 2 ของเลิศชิชัยถูกสกัดด้วยกับแพงเข่าครับนะครับถือด้วยซ้ายกับเลิศชิชัยเบียดเข้ามาหนักด้วยศอกแล้วแทงด้วยซ้าย แทงด้วยซ้ายอีกเอาเลยครับมาเลยครับอีกเพื่อนหนึ่งโอ้โหแต่ว่าหนุ่มตึกยัดคืนครับ เอาอีกทีครับหนุ่มตึกโอ้โห ยัดแล้วก็เด้งเข่าขวาปิดกวันจบฉากกับทางด้านหนุ่มตึกเลิศชัยเดินหน้าลุยต่อครับเตะขวาเข้ามาวางไว้แทงบิดมาตีเลยครับเอาเลยครับ เสียหลักไปเหมือนกันครับเลิศชิงชัยแต่ว่าไม่ถอยนะครับต้องมัดรุ่นพี่ต่อครับ ตีด้วยขวาเอาปิดเป้าโดนแข้งเลยครับแล้วเบียดแล้วครับธนาหนุ่มตึกโอ้ในช่วง 40 วินาทีสุดท้ายเนี่ยหนุ่มตึกพยายามจะเร่งเครื่องครับแต่ว่าตอนนี้นัวเนียครับนี่ครับเลยศชิงชัยล็อกบนตู้ครับ แทงไม่ได้โดนกำแพงหน้าจากหนุ่สตึกมาเอาละครับกรรมการแยกออกมาก่อนยังครับมาหาความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับมาอีกแล้วตีด้วยขวาเลยชิงชัยยังไงเอาถูกเสียบ เอาพยายามจะตะกายคืนแต่ว่าไม่ชัดเจนครับ ยังมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับ มาลุยกันต่อครับ อยากกระพริบตาคนคนนี้ยังมีเวลาให้อกาวุธอีกหน่อยหนึ่งขวาอุ้ยเบิ้ลมาสวยครับเกี่ยวได้นุ่มตึกเข็นแล้วคืนด้วยสายไม่ชัดต้องชาร์จครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับคู่รองของรายการครับพิกัด63กิโลกรัมครับหนุ่มตึกวีทีสปอร์ตแชมป์แชมป์กับเจ้าเลิศชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมนครับ โอ้ทำผลงานได้ดีเลยครับ ต้องยอมรับครับ เด็กหนุ่มวัย16 ปีเท่านั้นที่วันนี้ต้องมาเจอกับนักชกรุ่นนาไม่ยอมครับ เช่นเดียวกับรุ่นนาครับแหมเด็กก็ใส่ไม่ยับ แม่ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันครับด้านหนุ่มตึกถือเตะซ้ายครับ ในช่วงสิบวินาทีสุดท้ายแล้วเข้ามาชาร์จด้วยเข่าอีกทีครบ3ยกตอนนี้ไปฟังคำตัดสินกันครับแต่ first war no retreat no slander now let's check out b a t t ทิลพ i อยสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการ จากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยา รับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ กดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โน p r i z Max Muay Thai Facebook page And now, ladies and gentlemen, after three years of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับ ได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงิน เลิศชิงชัยปุ๋ยโฟร์แมนเป็นฝ่ายชนะเบียงสุดมันครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับ พักความมันตรงนี้ ครู่เดียว เดี๋ยวกลับมาฮึกเหิมกันต่อ กับคู่เดือดของรายการในค่ำคืนนี้ครับ please don't go anywhere see you coming up next the main event of the evening this is Muay Thai Battle t ี m u a ย Thai Battle. It's time for the moment you've been waiting for. This is the main event of the evening เอาละครับท่านผู้ชมครับ เราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่ 6 หรือคู่เดือดประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับพึกเขิมกันต่อเลยนะครับ ไม่รอช้านักชกทั้งคู่ มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยตัดเชือกทั้งคู่ไปลุ้นไปเชียร์ครับว่า Who คู่เดียววันนี้จะเป็นยังไง Introducing first fighting the blue corner tonight he trained at Saw Chai Jaron and his professional record 63 wins 23 losses and 8 draws. Ladies and gentlemen put your hand together and welcome Thomas Saw Chai Jaron フフフフ。 battle. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, he trained at Sochai Julian Gyms. He is a champion Muay Thai full management in 59.5 kilogram weight division, aka Muslim Cowhord. Ladies and gentlemen, let's hear for Thomas Saw Shaidaran. And here's someone fighting in the red corner tonight. He trained at Cho Shatchai James and his professional 92 wins, 21 losses and 8 draws. Ladies and gentlemen, please keeping up for shouts. Tuan Bei Cho Shatchai. Muay Thai battle! Ready, sir! gentlemen, pretty, out of the red corner, he trained up Choi Shachan James. He's a champion Muay Thai format in 63 kilogram weight division, aka Yamui Kong Klapan. Ladies and gentlemen, let us hear for Tuan Pei Shaw Shachai. คู่เอกนำรายการของมวยไทยแบทเทิลวันนี้เงินกับ 59 กิโลกรัมบนเป๊ชอชัดชัยปิดศึกปะทะกับโทมัสสอชัยเจริญครับ นี่ครับแชมป์ชนแชมป์ครับ ท่านผู้ชมครับ ความมัน มวยมันมันมวยสนุกแบบนี้ ห้ามพลาดนะครับ ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาหรือว่า 5 โมงเย็นเป็นต้นไป ทุก ๆ วันศุกร์ทางอมรินทีวี HD ช่อง 34 ครับ และเท่านั้นไม่พอครับ ช่องอมรินนั้นเสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามมา2วันรวดครับกับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันเสาร์เวลา 18นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดอย่างที่เรียนกันไปนะครับคู่มวยมันมันมีให้ชม ไม่ว่าจะเป็นยกเพชรประทักขุนทรัพย์ครับ แล้วก็ยังมียอดอาวุธดวลกับเพชรศิลา แชมป์ชนแชมป์รออยู่ครับแต่ว่าบนเวทีทั้งคู่ครับ นักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนครับโทมัสสอชัยเจริญครับนายหัตตชัยชัยเจริญครับ นักชกจากตำบลท่าสารามอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ หนุ่มปักใต้วัย 28 ปีครับส่วนสูง 173 เซนติเมตร มาชกที่นี่ 4 ครั้งครับ ชนะรวดทั้ง 4 ไฟจากสอชัยเจริญครับ เป็นแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก 59.5 กิโลกรัม วันนี้ครับต่วนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างเดิมนะครับ หรือว่าต่วนเป๋ชอชัดชัยครับ นายสุภาพอาชยาสิทธิ์ครับ จากตำบลตาเป็กครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วัย 34 ปี ส่วนสูง 161 เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังเสมอ1แพ้ 2 จากชอชัดชัยบุรีรัมย์ เป็นแชมป์มวยไทยเชือกรุ่นี่กัด62กิโลกรัมต้องบอกว่าลดเวทเลยลงมาครับ บางคนก็บอกว่าช่วงโควิดมีน้ำหนักขึ้นเล็กน้อย ครับผมส่วนเป๋ตรงข้ามเลยครับ แกสวนทางเนียมีน้ำหนักลดครับ รักษาร่างกายไว้ดีครับ ไม่ได้ปล่อยเนื้อเปิดตัวว่าอย่างนั้นคุณเด็กเกียงครับดีกว่าเดิมเกินไปไม่น้อยจากเดิมในชก 60 61 62 วันนี้มา 59 ครับ และกรรมการชช้หน้าพิเศษเป็นผู้ชี้ขาดนะครับพร้อมแอบทันดีครับโทมัส เขาอาชีพอยู่แล้วครับต้องการวัดพละกำลังจากนักชกรุ่นพี่ไปก่อนพี่น้อยถ้าเป็นนักชกจากอีสานด้วยกัน จากภาคอีสานด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าใครเจอตัวเตะก็กลัว แต่โทมัสไม่รู้ครับ เพราะเขามาจากปากใต้ครับอาจจะ คืออาจจะไม่รู้จักครับ เรียกว่าตัวเองก็มีสตีเป็นแชมป์เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่ถูกชโลกับแม็กมวยไทยด้วยครับโทมัส ไม่เคยแพ้ใครครับที่นี่อ่าครับ ขวาสูงเลยครับโทมัส เสียบอีกยัดอีกทีแต่ได้เปรียบรูปร่างครับสำหรับส่วนสูงครับสูงยาวครับโทมัสเอาครับส่วนเป๋โดนแล้วย่อครับถามว่ายอดจริงหรือ หรือคุณบอลล่อปลาคุณเดยวจริงแม่มันมีสายย่อตัวจริงครับกับสายย่อปลอมๆครับดูครับโดนแล้วแกทำเป็นท่าทางมีอาการครับแต่ว่าต้องบอกว่าร้อยเล่มเกวียนนะหน้าตนเป๋นี่ครับประสบการณ์สูงครับมีก้มย่อรับอาลูกนี้ต่อยขวามาโอ้โหทิ้งทั้งไหล่ครับตัวเป๋ได้มาหนักๆครับลุกลำตัวแล้วเตะขวามา มาแล้วครับส่วนเป๋ปะทะกับขุนพลน้อยนักชกจากนครศรีธรรมราชก็เคยมาแล้วเลยครับนี่ครับแทงมาสับด้วยศอกตามแล้วเอ้าสุดแทงอีกที โอ้โหก้มรับสองเมื่อสักครู่นี้กลางศีรษะเลยครับตัวเป๋แล้ว ถูกแทงเข้าไปอีกด้วยครับโอ้นี่ครับถึงกับต้องทุบใต้ปีกครับตัวเป๋โทมัสใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับกระแทกยับมาแล้วฟันต่อขวาเอาตรงๆมะพี่น้อยครับ ผมไม่รู้ว่าแกเจ็บจริงหรือเจ็บหลอกครับ เดินเลยครับัวหน้าตัวเป๋ หลังจากโดนดอกนั้นไป ดูจากสีหน้าก็พบแกโดนจริงนะครับเอาแล้วครับมีเลือดทิพมาบริเวณคิ้วซ้ายจากของตัวเป๋ครับ แสดงว่าโดนจริงครับอะไรครับเจ็บจริงฮะนะครับพยายามแทงด้วยขวาเข้ามาแล้วต่อยหมัดตามครับตัานโทมัสตัวเป๋พยายามเติมต่อครับเติมหมัดตกพอวัดโทมัสก็ฟันต่อขวาโต้พยายามจะเปิดแผลเพิ่มครับ ชื่อก็มีเสียงกระด้ายกระแทงเลยครับโทมัสไม่กลัวอยู่แล้วครับรุ่นพี่ หลวงของจากทางด้านตัวเป๋ เติมด้วยหมัดขวาโมมัดพียงมจะสวนศอกครับเตะนี่เน้นมากขึ้นครับทำแล้วหาจังหวะต่อยนี่ครับ โดนแล้วหัวทุกคนทุกโทมัสเอาละครับ ตอนนี้วัดใจวัดดวงกันไปครับ หวางด้วยแข้งครับโทมัสสับด้วยศอกเติมถามอีกทีอ่านะครับศอกขวาของทนานตัวเป๋ลวงท้องมาเช็คช่วงท้องหน่อยครับ โอ้โหทัดมาไรครับตัวเป๋เดือดตรงล่างเรื่อยๆครับว่าใครยังไงก็ตัวเป๋อาเดตขวามาจากโทมัสตัวเป๋เดินหน้าวิ่งเข้าไปหาครับเดินไม่ต้องวิ่งครับตอนนี้ตัวเป๋ แล้วสับสอกเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เข้ากลางศีรษะเหมือนกันครับ แต่ยังไม่แตกครับที่สำคัญตัวเป๋ห้ามประมาทเลยครับโทมัสจะมีจังหวะช้อนสูงครับรอก้านคออยู่อ่าเลยครับถึงแข้งถึงเข่าครับ แล้วเข็นครับตัวเป๋ดานแล้วจิ้มลำตัวโทมัสโดนล้วงท้องอีกแล้วครับแล้วล่วงลงไปหมดยกซะก่อนครับแม่ระคังตีไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมพักแป๊บเดียวครับ ศอกของทางต่วนเป๋กรรมการไม่ได้นับนะครับเพราะว่าระคาังนั้นถูกตีหมดยกไปแล้วในยกแรกาก็เกือบไปเหมือนกันครับนี่ครับศอกขวาดอกนี้นะครับที่น่าจะไล่เลียดเลือดของทางด้านต่วนเป๋ออกมา หลังจากนั้นในต่วนเป๋เช็คช่องท้องแล้วพัดด้วยศอกครับดูนะครับ งัดเข้าไปบริเวณสันจมูกแตกเลยนะครับทางด้านโทมัสครับสันจมูกได้เลือดเหมือนกันครับโทมัสสอชัยเจริญ โอ้โห อะไรก็แบบนี้ ไม่รู้ว่าตวนเป๋จะเห็นช่องทางหรือเปล่าครับ เดี๋ยวมาดูกันครับ ยกที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้น คู่เอกนำรายการ ยกแรก3นาทีเต็มๆพี่น้อยที่ทั้งคู่เนี่ยปักหลักแทบจะหัวชนกันเลยครับแลกกันตลอด เดี๋ยวมาดูยกที่ 2 ครับ เอาละครับ ยกแรกว่าสนุกครับยกนี้ก็เมามันยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับ ตวนเป๋ทักทายด้องตอกไปก่อนครับทำแล้วหาจังหวะที่หาจังหวะช่วงโอ้โหโดนกันคอครับ ก้นเตี้ยเลยฮะ โอ้โห อย่างที่เรียนมันมาตั้งแต่ยกแรกว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันช็อตแบบนี้ครับเอาละครับโทมัสแม่กาดก็ไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะวางแข้งครับตัวเป๋ สับด้วยศอกขวาโทมัสย้ำเข้ามาอะครับตัวเป๋ข้ามไว้จิ้มลำตัว นี่นะครับหลังจากนัจากตัวเป๋ครับ โอ้ย ลูกนี้ล่วงกับโทมัสพับเพียบครับอ้าวโดนครับโดนนับครับ โอ้โห เอาจนได้เลยครับตัวเป๋ นี่ครับเพลินครับโทมัส แกชกเอามันเลยครับ เสียนับเลยครับจังหวะนี้ต้องนับเลยครับนับแรกที่เสียไปเอาเลยครับ ตัวเป๋ได้ทีเลยครับขอสักหน่อยเอาแต่โดนสองธนานโทมาเอาอีกทีร่วงอีกแล้วครับแล้วต้องปิดเกมเลยครับ โอ้โห ใจร้อนครับทางด้านโทมัสพี่น้อย แม่ลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รอให้ตัวเองฟื้นครับแกสับสู้เลยครับหัวจิตหัวใจแกโอ้สุดท้ายครับ นี่แหละครับจอมอมตะครับ หรือว่ายอดมวยคงกระพันอย่างทาด้านเจ้าตวนเป๋ ชอชัดชัย เช็คบินเลยครับหรือว่าพลาดครับผมมันก็ทำมาได้ดีมาโดยตลอดครับโทมัสไม่ว่ากันครับพิสามมาสู้กันใหม่ได้ โอ้โก็ต้องบอกว่าไม่ได้ผิดฟอร์มเลยครับ แกชกมันอยู่แล้วครับดูครับช้อนสูงก่อนครับตบเข้าไปครับ นี่ฮะ โอ้ก้มเตี้ยก่อนเลยครับทางด้านตวนเป๋ แต่ดูจังหวะนี้ครับ เสยเข้าไปเต็มๆครับ หมัดขวาของทางด้านตวนเป๋ อัดเข้าไปเต็มๆเลยครับโอ้โหโทมัสจูบหมัดนี้ครับ แล้วดูครับ ลุกขึ้นมาหลังจากเสียนับครับ พยายามจะบวกสู้แล้วสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นหมัดนะครับของท่านตวนเป๋ครับนี่ครับหมัดขวาของตวนเป๋คว้างเข้าไปอีกทีครับสลบเลยครับเอาครับท่านผู้ชมครับไปลุ้นเงินรางวัลกันครับ It's brutally fighting to see t h e knockout and now let's check out battle prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษ กดไลค์ กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โน p r i แม็กซ์มวยไทย Facebook Page And now, ladies and gentlemen, after two of action, we have a winner! By way, of technical knockout is Red Corner! และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้กับนักชกจากมุมแดง ตูนเป๋ชอชัดชัยเป็นฝ่ายชนะไปอย่างสุด มัน ครับ ท่านผู้ชม โอ้โห เรียกได้เลยนะครับว่าวันนี้ดุเดือดจริง ๆ นะครับ รายการ มวยไทยแบทเทิลของเราครับ พักความมันตรงนี้ครู่เดียว เดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ และนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิล เจ้าตอนรับคุณผู้ชมนะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมวยไทยแบทเทิลครับ ถ้าถามหาความมันแบบนี้ ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ กับรายการมวยไทย3ยก ความมันเต็มแม็กซ์แบบนี้ครับ มวยไทยแบทเทิลพบกันทุกเย็นวันศุกร์17 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นนะครับ ที่อมรินทีวี HD ช่อง 34 ครับสำหรับวันนี้ผมท็อปแม็กซ์มวยไทยและทีมงาน ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับ And now, Top have to say goodbye. Thank you for watching. See you again next week. Same time, same press. Club.